หากเราต้องการปรับปรุงโปรแกรมวาดภาพของเรา ให้มีฟังก์ชันที่มากขึ้น โดยการคลิกที่ปุ่มแล้วจะเกิด การปรับค่าจุดให้ใหญ่หรือเล็กลง เราสามารถทำได้ดังนี้ครับ ให้ไปที่หน้าดีไซเนอร์เพิ่มปุ่ม Big Dot Small Dot หากพื้นที่ไม่พอ เราก็จะใช้ layout horizontal arrangement นะครับ หากพื้นที่การทำงานไม่พอและปุ่มจมหายไปด้านล่าง เราสามารถคลิกไปที่ component screen แล้วเลือก s c o l a b l e ถ้าเช็คถูกตรง s c o l a b l e จะปรากฏแถบ s c o l e bar ให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ลากปุ่มที่เราต้องการใช้ลงไปครับ ตั้งชื่อตามต้องการ ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า Big 1อัน1ปุ่มนะครับ แล้วก็ Small อีก 1 ปุ่ม เปลี่ยนเลเบล แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อปุ่มด้วยครับ เพื่อความไม่สับสน การเปลี่ยนชื่อปุ่มก็คลิกที่ปุ่มที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อในคอมโพเนนต์แล้วคลิก rename ก็จะปุ่ม big กับ small ขึ้นมาอีก 2 ปุ่ม จากนี้ให้ไปที่ block editor จะสังเกตว่าค่าความใหญ่เล็กของจุด จะอยู่ตรงค่า radius ตรงนี้ซึ่งเท่ากับ 5 เราต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนเพื่อรองรับค่าตัวเลข ว่าจะให้มีค่ามากหรือค่าน้อย วิธีการสร้างตัวแปร ให้เราไปที่ block built-in คลิกที่ variable จะเป็นการประกาศตัวแปร initialize global ให้เราลากบล็อกลงมาครับ ให้เราพิมพ์ที่ช่องชื่อว่า big 1อัน และ small อีก 1 อัน สร้างอีกหนึ่งชิ้นเป็น ดอทไซส์หรือขนาดของจุดนั่นเอง ด้านหลังจะเห็นว่ามีคำว่า to ให้เรานำตัวเลขลงมาวางครับ big เราอาจจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นประมาณ 12 ให้ดูใหญ่ small ก็อาจจะเหลือจุดแค่ 3 และค่าเริ่มต้น เป็นค่ากลางๆก็ประมาณ 5 นะครับ จะสังเกตว่า radius ตอนนี้ยังมีค่าเท่ากับ 5 ให้เราลบทิ้งครับ แล้วให้เรานำเมาส์มาวางไว้บน initialize global site จะเห็นว่ามีค่า get g l o b a l s i z e ขึ้นมา ให้เรานำไปวางครับ เท่านี้ค่าเริ่มต้นของจุดก็จะเป็นค่า 5 เท่ากับค่าที่เราตั้งค่าตัวแปร global.size ไว้ครับ ต่อมาเป็นการใช้บล็อก เพื่อกำหนดคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของปุ่ม อีก 2 ปุ่มที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ก็คือปุ่ม big และ small นั่นเอง ถ้ากดปุ่ม big คลิกที่ปุ่ม big ครับ เมื่อกดปุ่ม big จะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะให้เกิดการ set global size ครับ ตรงนี้ครับ เซตนะครับ ตั้งค่า global size ไปที่ค่าที่เราต้องการ นั่นคือให้จุดของเราใหญ่ขึ้น ให้เราเอาเมาส์มาวางบน global big ครับ get global big เช่นเดียวกัน ทำเหมือนกันกับปุ่ม when small click set global size เป็นค่า small นะครับ get small ให้ทดลองเล่นดูนะครับ เมื่อกด Big จุดจะใหญ่ขึ้น และถ้ากด Small จุดจะเล็กลงครับ